ออกน้ำเงินอย่างทีครับกระโดดลงแดงนะครับ แดงเฉยบล็อกแปะซะด้วยนะฮะตานี้นะครับ ดูจากลาย ผมว่าเล่นน้ำเงินดีกว่า แดงเสี่ยงนะครับ ดูจากลายนะ เห็นปะแถวหนึ่งนะครับ แดงมาหมดเลยนะฮะแล้วก็แถวสองมีน้ำเงินปะปลาย แดงไม่ค่อยออก ไปน้ำเงินนะแล้วก็ติดเสมอไว้นะครับ ไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่ไม่มั่นใจ ลงไปเอากำไรลงไปแล้วกันมา ดูนะครับ เปิดสองครับโอ้โหสองแต้มเหยียดเคบอกเก้าโอ้โหกระโดดโคตรถูก กระโดดปิงปองครับ แดงแล้วน้ำเงินนะต่อไปก็ต้องแดงแล้วล่ะครับท่านผู้ชม ต่อไปก็ต้องแดงนะเหยียดเคเก้าพันแล้วครับกำไรสี่พันแล้วครับอ้าวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวแบบนี้ กระโดดไปแดง จริงๆแล้วก็เล่นแดงอยู่แล้วแหละ เล่นแดงนะครับ 3,000บอลแล้วก็เล่นเสมอติดไว้นะครับกำไรแล้ว เอากำไรเล่นไปครับ เสมอ1,000นะครับ แล้วก็เล่นแดง3,000นะฮะก่อนเปลี่ยนคนมายังไงครับวัยรุ่น6แต้มโอ้เจ็ดแต้มเย็ดเคอ้าวอ้าวแบบนี้เย็ดเคแบบนี้ก็หวานเยี่ยบดีครับโอ้โหออกเสมอนะฮะเย็ดเคเป็นเรื่องครับ ออกเสมอครับ แบบนี้ก็ปิดคลิปนะครับผม งบ 5,000 บาทนะเพื่อนๆพอแล้วนะครับ ขอถอนนะครับ 12,000นะครับ คือกำไรของเราวันนี้นะฮะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับโอ้โหจังหวะเปลี่ยนคน แม่งโคตรเฮงเออ ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ ใครอยากเล่นที่เดียวกับผม อยากได้โปรลับไปที่โพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะครับ ทักหาแอดมินรับโปรลับเลยทันทีนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อ